มีคนแนะนำว่าให้ร้องบอสไสเทอร์โบเบิงหนูนาร้องเล่นแบบบอสเทอร์โบอ่าบอสเทอร์โบเบิงแล้วเนาะค่ะบ่หัวเป็นอย่างเล่นกับแบบบอสเทอร์โบนี้บอสเข่าเลย ก็คือบ่มีดวงกับไอ้ธรรมดาเนาะค่ะ ต้องกดเป็นเทอร์โบ เออเดี๋ยวจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะ เพราะว่า80 บาทนี่ค่อนข้างที่สิงยาก เอาเรื่องเลย 80 บาทกับ0.15%นี่บ่เป็นถ้าเอามาเล่นเนาะค่ะ ยากหน่อยๆเลยก็คือร้อยนึงไป เออโอเคหกสิบบาทค่ะ เดี๋ยวเขาซิค่อยๆไต่ถึงไปฮอดร้อยนึง แล้ว เออ เดี๋ยวเขาซิปัับใหม่เลยนะคะ มาอีกอีกที่นึง โอ้โหบ่เขา ตอนนี้บิ๊กวินแตกแล้วค่ะหกสิบแปดบาท ไปร้อยยี่หกบาท ขออนุญาตปัับใหม่เป็นสิบหาแล้วค่ะ ค่อนข้างที่สีหลายเนาะ แล้วกับเบิดไว้น้ำ หากว่าสนใจสูตรนี้ โอ้โหห้าสิบบาท แนะนำว่า เปลี่ยนเป็น 10%ดีกว่าเนาะคะ่ะ น่าจะเล่นง่ายกว่าเนาะโอเค เดี๋ยวหอด200ปั๊บมาอีกเทียนึงเนาะคะ่ะ เออ 80 บาทมา 200 แล้ว เอ่อช่วงต้นๆนี่มันค่อนข้างที่สิปรับไม่ไว้แน่เนาะค่ะ หากว่าผู้ใดเล่นแบบโอ้โหร้อยที่สิบหากผู้ใดเล่นแบบบล็อกกาเล่นไม่สูงนี่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์ น่าจะโอเคกว่า สวยงาม มาตีช่อง 70 บาท โอเคค่ะ เดี๋ยว่อซี่ร้อยเขาปรับไม่อีกเทียนึงไส้60 บาทซีร้อยหกสิบบาทนี่กะเบิดไว้เอาเรื่องเนาะ เออ ไปเล่นแบบซีในพีจีเมื่อไรนะ โอเค อีกสิบบาท มา เดี๋ยวนูนะขออนุญาตปั๊มใหม่เลยเนาะค่ะ เป็น 60 บาท โอเค ค่อยๆ หมุนไปใต้ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านเขากุมเทเลแกรมดูนะปักหมุดลิงไว้ให้เราเนาะคะ่ะ ใต้คลิปกะกดเข้ามาได้เลย โอเคอีกหกสิบเอออีกแปดสิบโอเคค่ะ บวกมาร้อยหกสิบบาท เดี๋ยวเปลี่ยนไม่อีกเชียร์หนึ่งตอนหนึ่งพันเนาะค่ะ ตะวากะโอ้โหเชียร์อะไรนี่ไม่ได้ว่ะ ียดายเอาเรื่องเลยเมื่อกี้สองน่าจะสองหนาเลยเนาะหากสมมติว่ามันเขา่าแต่ว่ามันบ่เขา่าโอเคโอ้เออยี่สิบบาท เอออีกสามร้อยองุนสวย โอ้โห แจกันมาตกล็อกสามแทนไปค่ะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นไว้ลงไว้ เนาะค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ เออ 40 สวยงามค่ะ แถวหนึ่งมา360 บาท โอเคหนูน้าบวกมา400 บาทนะคะตอนนี้กับ800แล้ว890ค่ะเอออีกแถวหนึ่ง180 บาท โอเค มา เดี๋ยวเขาปรับใหม่กันเลยเนาะคะ่ะ150ไปไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ ความแตกต่าง ของหาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบหาเปอร์เซ็นต์นี่ชัดเจนเนาะค่ะสิบหาเปอร์เซ็นต์นี่ขึ้นไว้ ลงไว้ เบิดไว้ยี่หลี่ห้าไม่แบบต่ำๆเนี่ย โอเคเราหากว่าหาเปอร์เซ็นต์นี่แนะนำว่าเน้นแบบเหรียญยาวๆเนาะค่ะสำหรับคนที่มีเวลาหลายๆ มันโอเคกว่าเนาะสำหรับนะว่าหาเปอร์เซ็นต์นี่เอ่อใส่เวลาโดนก็จริง แต่มันการันตีว่ามันได้เนาะค่ะเออแต่ว่าต้องเลือกเวลาเล่นดี ๆน้ำเนาะ โอเคพันหาแล้วไปอย่างโลมามันคือบ่มีแบบปรับใหม่แบบหลายๆัวนี้มา เออ แถวนึงมา สวยงาม แจกันอีกนึงแถวอีก โอเค โอ้โหเขาโบซีมาแล้ว อีกเทียนึง อ่าเพราะเป็นยังค่ะ 1,300 บาท เข่าฟรีสปินอีกซีครั้งแล้วค่ะ โอเค ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เฮาโบฟาวนอกมือนี่ห้าสิบบาทค่ะ โอ้โหบวกมาเพิ่มแค่หาสิบบาทสองพันเจ็ดละเออสามร้อยน่าสนใจนะ ถ้าสมมติว่าเขาสิบเปลี่ยนไปเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากะเส้นหาเปอร์เซ็นต์นี่ก็หนาขัวอยู่นะ อย่าค่อยๆ เบิ่งไปก็ได้ค่ะ แต่ว่าถ้าถามว่าหนูนะ มักสูตรหนบ้างที่สุดอะ ต้องเป็นสูตรสิบเปอร์เซ็นต์ละล่ะเล่นง่ายที่สุดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหาเปอร์เซ็นต์นี่มันใส่เวลาโดนเนาะค่ะเล่นง่ายขึ้นกัน เลือกเวลาเล่นดีๆ เนาะค่ะสำคัญ โอ้โหหาร้อยบาท ติดมงกุฎมาแล้วค่ะ ติดมงกุฎมาเมื่อกี้หาร้อยบาท เออสามร้อยโอเค ค่ะ แจกัน สวยโอ้โหโลร้ายงามอยู่นะแต่บ่เขาให้มาแน่แถวหนึ่งมาแน่ ถวนึง โอ้โหตีช่องมา อีกละบอติดไอ้นี่ว่ะ บอติดองุ่น โอ้โหเออหาสิบบาท สวยร้อยห้าสิบค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะสะสมไปเรื่อยๆกะบ่อยากให้ไกลฮอนเนาะกับเกมนี้ให้เขาเล่นเกมเนาะค่ะ อย่าให้เกมเล่นเขาเออ จเย็นๆเนาะแล้วกะสำหรับผู้ใดที่เบิ้งิ่งหนีหนูนะแนะนำว่า ต้องใส่วิจารณญาณในการเบิ้งแล้วค่ะโอเคอีกหาสิบบาท สูตร มันเข่า แต่เวลามันก็ดีขึ้นกันเนาะเขาต้องเลือกเวลาเล่นดีๆบางคนนี่โอ้โหโวยวายมาก่อนเลยว่าเล่นคือเล่นเข่าคือว่าเข่าตามแบบที่เออกะลองเลือกเวลาเบื้องก่อนเนาะค่ะลอง สังเกตเบิ่งว่าหนูน้าเล่นเวลาใดอย่างจังใดแล้วก็ร้องเล่นตามเบิงเออ มาสองพันแล้วขึ้นขึ้นลงลงว่ะร้อยห้าสิบค่ะเออสองแถวหกร้อยบาทเฮ้ย มาว่ะได้ยูเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแล้วค่ะ มามามา ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆโอเคมาอีกสามร้อยห้าสิบบาท เออแจกกันมาโอ้โหสี่ร้อยบาทค่ะสามพันละ สวยงามค่ะหาสิบบาทสำหรับผู้ใดที่ว่าได้กดติดตามอย่าลืมนะกะขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะกับช่องรักปันสล็อตแล้วค่ะชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ่มเซียนพ่อม VIP เนาะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันท่กมือแล้วค่ะก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยโอเคโอ้โห เอออาทิตองุ่นค่ะพอดับฟ้าล็อกแรก โอ้โหระตกให้องุ่นกับร้ายดีอยู่นะ คือพ่อมาให้วะโอ้โหโลว่าตก เออ มาลอยหนึ่งโอ้โหบังโลโอเค ค่ะสิบบาทองุ่นค่ะลอยหนึ่ง โลค่ะอีกลอยหนึ่งโอเค แจกกันมาคอมโบ ซีเขาแล้ว โอ้มา มาสะสมไปที่300 บาทเนาะค่ะเขาฟิสปินซี่ห้างเออร้อยหนึ่งโอ้โห สภาพบวมาซี่ร้อยบาทเนาะค่ะเนี่ยขนาดขึ้นไปหอสามพันแล้วเนี่ยตกลงมากขึ้นแล้วห้าสิบบาทค่ะ โลองุนเออ โอ้โห สภาพบวกมาสองร้อยค่ะ องุ่นแจกันสวยงามมาอีกหาสิบบาท เอ้ย เป็นตับเบ้ได้เหรอสี่ร้อยค่ะ โอเคหาสิบสภาพสี่ร้อยห้าสิบบาท เออ โบนัสมา โอเค โบนัสเบิร์ดเออว่าเป็นโบนัสเบิร์ดฟันติงโตแล้วหนูนะเซาเลนกันแล้วกันเนาะ น่าจะดันไม่ไหวแล้วไปใต้โอเค ดับฟันถึงมาแล้วค่ะบิ๊กวินแตก เฮ้ย 1,500 บาท ได้ยูโอ้โหตีคืนตีคืนว่ะ โอ้โห ได้โลสภาพ 1,950บาทแล้วค่ะ ไป กลาง โอ้โหสองโลแล้วก็ได้ดาบหนึ่งแล้วมันตีคืนเนาะ ียดายว่ะบนหนาตีคืนเลยนะ ถ้าบนหนาตีคืนอาจจะได้รุ่นอีกรอบนึงเนาะค่ะ2,400 บาท เนาะ โอเค ได้มาทั้งเบิดเอ่อ4,761 บาท เนาะค่ะ กับทุน80 บาทหนูนะก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับเอ่อรอบนี้แต่ว่ารอดตายย้อนอย่างย้อนฟันสิงโต เนาะค่ะ ถ้าสมมติว่าฟันก็ถึงดาบนึงว่าหันกะน่าจะได้จักประมาณสามพันประมาณนี้เนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวนูน่ากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นะคะแล้วก็อย่าลืมกลุ่มเทเลแกรมเนาะเตียนพร้อมเวทีกดเข้ามาได้เลยเนาะค่ะเขามีกิจกรรมกิจกรรม เออ ให้เล่นกันเสมือเนาะโอเคเดี๋ยวจังไรมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ